ค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะหมอนีน่าแม่นๆนะคะก็จะมารีวิวนะคะครีมเซตนะคะบำรุงผลิตภัณฑ์นะคะเป็นรักษานะคะฝ้ากะนะคะแล้วก็ผิวหน้าขาวใสนะคะอันนี้การันตีโดยหมอนีน่าแม่นๆนะคะคุณหมอนะคะเป็นคนแบรนด์เนี้ยเป็นแบรนด์น้องใหม่นะคะแบรนด์สวยๆมาแรงนะคะสังเกตที่หน้าคุณหมอนะคะเนี่ยค่ะ จะนะออกเป็นสีชมพูนะคะใสๆนะคะอันนี้ค่ะทีนี้นะคะไม่มี ไม่มีนะคะไม่มีรอยหมองค้ำนะคะสมมติว่าใครที่นะคะหน้าเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของฝ้ากะ แล้วก็ลุมขนฟ้างนะหรือว่าเป็นฝ้าสะสมมานานแล้วนะคะแต่ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยนะคะจะเน้นนะคะเป็นสารสกัด นะสารสกัดจากธรรมชาตินะคะร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะตรงนี้การันตีนะคะสินค้าของเราเนี่ยจะในหนึ่งเซตหนึ่งเนี่ยก็จะมีฝ้ากะนะคะแล้วก็บำรุงในตัวเนี่ยตัวนี้นะคะอ่าตัวนี้เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์กูต้าเซรั่มกูต้าเนี่ยมีมีประโยชน์ยังไงกับผิวหน้ากูต้าเนี่ยทำให้ผิวเราขาวนะแล้วก็จะบำรุงในเรื่องของผู้ที่เป็นฝ้ากะหน้าหมองคล้ำหรือว่าหน้าดำคล้ำหรือว่า หน้าที่โดนสารพิษ สารเคมีตกค้างนะคะในนี้ดูหน้านะคะเนี่ยเนี่ยนะคะอาจจะจะจะใส่นะคะไม่ไม่มีไม่มีไม่มีริ้วรอยนะคะทีนี้วิธีใช้เนี่ยเซตฝ้ากาะนะคะก็จะมีกูต้าเซรั่มตัวนี้เราทาเช้าเย็นนะคะ แล้วก็ ก่อนที่จะลงกูต้าเซรั่มนะคะตัวแรกก็จะเป็นคินซิ่งเจลนะคินซิ่งคินซิ่งเจลตัวเนี้ยนะคะ วิธีการใช้เนี่ยนะแล้วก็ใช้เช็ดทำความสะอาดเครื่องสำอางเมคอัพแล้วก็เป็นตัวบำรุงหน้าใส นะคะ ผิวขาวในในในเวลาเดียวกันด้วยนะวิธีการใช้นะเราก็ละแต่งหน้าเสร็จใช่ไหมคะหลังที่เราจะทำความสะอาดหน้าเราก็ใช้กินซิ่งเจลเนี่ยเช็ดให้ทั่วนะคะแล้วก็ล้างหน้าทำความสะอาด นะคะแล้วขั้นตอนต่อไป นะ เราก็ลงด้วยกูตาเซรั่มตัวนี้ทำให้หน้าเราขาวใส นะคะพอเราลงอ่ะ กูต้าเซรั่มตัวนี้นะคะ จะบำรุงฟื้นฟูนะที่ใครที่โดนสารเคมีตกค้างมานานแล้วนะคะแล้ว ก็ต่อด้วยนะเซตฟ้ากะของมอยน่านะตัวนี้ชุดฟ้ากะนะก็จะมีแอนตี้มิเรมาครีมตัวนี้นะคะก็ขนาด 15 กรัมนะคะ แต่ปกติเนี่ยเราจะบรรจุไว้ที่ 20 กรัมนะคะเพื่อกันครีมหดนะคะทีนี้บรรจุภัณฑ์เนี่ยหรูหรานะคะทีนี้ ตัวแอนติมิรานามิรามาเนี่ยคือป้องกันการเกิดฝ้าใหม่แล้วก็ฝ้าถาวรนะคะอย่างใครเป็นฝ้าเนี่ยสิบสิบปีมาแล้วเนี่ยคือผลิตภัณฑ์ของเราเป็นสมุนไพรนะคะแต่ค่อนข้างที่จะใช้เวลานะคะประมาณสักเจ็ดวันนะเราก็จะรู้สึกว่าเออผิวหน้าเราเนี่ยใสขึ้นสะอาดขึ้นนะคะพอเราลงอากูเอ่อเอนติมิรันมาครีมเนี่ยนะคะ ตัวนี้เป็นตัวทา นะคะ ตรงบริเวณไหนที่ท่านนะคะเป็นฝ้ากะนะคะหรือว่าจุดดำๆหนาๆนั้นเราก็ทาทาบริเวณตรงตรงส่วนมากเนี่ยคนที่เป็นฝ้าเนี่ยจะเป็นบริเวณหนกแก้มใช่ไหมคะเราก็ทาเน้นๆหน่อยตรงนี้หน่อยนะแต่ว่าผลิตภัณฑ์เนี่ยจะเข้มข้นอยู่แล้วนะความเข้มข้นเนี่ยปริมาณสูงนะคะทีนี้เวลาเราใช้ผลิตภัณฑ์เนี่ยเราก็จะเก็บไว้ในตู้เย็นนะคะห้ามโดนนะคะแสงแดดนะคะพวกแสงแดดนะจะ ทำให้ทำปฏิกริยากับเคมีนะเก็บไว้ในตู้เย็นแล้วก็พอตัวที่สามนะคะอ่าคุณหมอก็แนะนำนะคะเป็นตัวนี้เลยไวซิลกี้ไวซิลกี้นะคะซิลิโคนสันสครีมนะคะเป็น ผลิตภัณฑ์กันแดดนะคะแต่เป็นลักษณะของกึ่งของเนื้อนะคะซิลิโคนนะคะตัวซิลิโคนนี้นะคะทาเกลี่ยง่ายซึมไม่มันนะคะแล้วก็พร้อมพร้อมบำรุงผิวขาวในเวลาเดียวกัน แล้วก็บำรุงอ่าเป็นตัวที่สามอ่าเป็นตัวที่สี่นะคะอ่าเช้าเย็นนะคะทาไปนะคะก็จะเห็นผลนะคะภายในประมาณสักเจ็ดวันเนี่ยนะผิวหน้าของท่านก็จะขาวใสนะแบบดูดูดูหมอนี่หน้านะคะเนี่ย อ่ะ ขาวใสเนี่ย แล้วก็จุดดงดำเราก็ไม่มีนะคะ ถ้าสนใจเนี่ยนะคะ โทรมานะคะ อ่าสั่งซื้อนะคะได้ที่เบอร์นะคะ อ่าศูนย์เก้าสี่นะคะสองแปดเก้าตองเก้าสี่หรือว่าโทรมานะคะศูนย์หกสามหนึ่งหกห้าศูนย์หกเก้าห้านะคะเบอร์นี้นะคะ ก็ เซตหนึ่งนะนะคะมี 4 ชิ้นนะ ในราคา 1,690 บาท ท่านสามารถใช้ผลิตภัณฑ์นะคะ ได้คุ้มถึง 2 เดือนโทรมาเลยค่ะ ตอนนี้นะคะ หรือเข้าไปที่เว็บไซต์สวยสวย .com ถ้าท่านใดนะคะ จะเช็คดวงฟรีนะคะ เข้าไปดูได้ที่ YouTube หมอนี้หน้าแม่นๆนะ โอเคค่ะ ขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะ